สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับ หลังจากที่ผมทำวิดีโอเจาะลึกทีมแบทเทิลโหมดนะครับที่จริงมันก็ยังไม่หมดนะครับทีมแบทเทิลโหมดนะครับก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าคราวนี้ผมจะในวิดีโอนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสู้กับเพื่อนนะครับทีมแบทเทิลกับเพื่อนนะครับ แล้วก็เอเลสโหมดนะครับแล้วก็มีออโต้โหมดด้วยครับอีกอันหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายสำหรับอัปเดตนี้นะครับเอามาดูกันนะครับ ผมก็เพิ่ง e x ีกระป๋อง ผมก็ห้องหมดนะครับก็ ขอสักหน่อยแล้วกันอีกทีกระป๋องครับเออโอเคโอ้โหตอนนี้ก็เฟรนช์พอยต์นะครับ เต็มที่พันเก้านะผมก็เพิ่งรู้นะครับก็ดีมากครับ แต่ว่าแต่ว่ากิฟต์บ็อกซ์เต็มแค่สองร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อหน่อยนะครับอีกทีกระป๋องนะครับ โอเคนะครับ ก็มีเวลาสามชั่วโมงนะครับ ที่จะลุยนะครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมากแล้วครับชนิดก็ยุ่งนิด นึงนะครับก็ ไปดูนะครับว่าถ้าเราสมมติเราจะสู้กับเพื่อนนะครับทำยังไงนะครับ เราไปดูเพื่อนนะครับไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้ครับ เข้าตรงไหนก็ได้นะครับ แค่กดรูปเพื่อนนะครับ เราก็จะไปที่หน้าบ้านของเพื่อนนะครับแล้วเราก็จะสู้เพื่อนได้ครับวันนี้ผมก็ขอแกล้งคุณแกล้งคุณกำใครกำมันแล้วกันนะครับ ก็มาดูเพื่อนนะครับ คนนี้นะครับ โอ้โหก็ไม่เร็วนะครับ ตัวรู้สึกว่าจะเก่งเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเราก็ดูได้นะครับว่าสมบัติเพื่อนมีอะไรบ้างครับ ก็ดูนะครับ ก็ไม่เต็มนะครับ แบบนี้สู้ผมไม่ได้แน่นอน อ่า เสร็จแน่ เสร็จแน่แล้วเท่าไหร่สี่สิบสสามู้เราไม่ได้หรอก ถ้าช่วยเพื่อนกกดตรงนี้ได้นะครับ ตามปกตินะครับ แล้วก็ลุยกันเลย สู้เพื่อนนะครับ สู้เพื่อนนะครับ เราก็จะเราก็จะไม่เสียอะไรนะครับ เท่าที่ดูแล้วนะครับ ก็เนี่ยครับ ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับ มันไม่ได้บอกว่าเสียอะไรนะครับลองนะครับ เอาเลยนะครับ ก็เสียใจนิดนึงนะครับที่ กดไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรนะครับ ก็เสียใจนิดนึงนะครับ อันนี้สู้เพื่อนนะครับเพื่อนก็คงไม่ได้กดเองนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นคอมเล่นนะครับแต่เร็วน้อยๆขนาดนี้สู้ผมไม่ได้ผมเจ็ดสิบแล้วโอเคนะครับ มาสมุนนะครับก็ ตีสี่หมื่นนะครับพลังสี่แสนนะครับสุดยอดนะครับมาสมูนนะครับชอบมากครับแล้วทีมตัวเดียว เสียตรงนี้ครับที่เหลือ ก็ดีทุกตัวนะครับทันเดอร์บราวก็ useless นะครับไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวครับเร็วน้อยเกินไปครับนิจ้าก็ชนะแล้วครับ เย้แต่ถ้าเราสู้กับเพื่อนนะครับเราก็จะได้เป็นพอยต์นะครับแล้วก็ EXP เลยนะครับ อ่าอัพพอดีนะครับอย่าลืมว่า EXP ครับ50%นะครับก็ได้เพิ่มครับ โอเคนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นออโต้โหมดนะครับ ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อน ๆรู้จักนะครับ สำหรับคนที่ยังผ่านด่านไม่ได้นะครับ ก็ทำไม่ใช่นะสำหรับคนที่อยากเก็บเลเวลเร็วๆนะครับ ก็บางครั้งก็เหนื่อยเล่นแล้วนะครับเพราะกดจนปวดมือปวดแข้งปวดขาหมดนะครับ ก็เป็นลุยการออโต้โหมดนะครับก็ก็ก่อนที่อัพจะอัปเดตนะครับ มันก็จะมีทางทีมงานเขาก็ทำ ขึ้นมานะครับ มีลิงก์วิดีโอทุกด่านนะครับขึ้นมานะครับ เพราะว่าเขาจะมีออโต้โหมดมานะครับก็มาดูกันนะครับด่านร้อยสี่เป็นด่านเก็บเรื่องปกติของผมนะครับ ผมก็จะใช้ออโต้โหมดนะครับด่านนี้ก็คุณสมโยนะครับมาช่วยนะครับสมโยนะครับนี่ครับออโต้โหมดจะอยู่ตรงนี้ครับทางขวาใกล้ๆกับจุดตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะอัตโนมัตินะครับ มันก็จะเล่นอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดเคลื่อนมาอย่างเดียวพอแล้วเราก็นั่งดูนะครับ ก็ด่านนี้ก็ไม่น่าจะนานนะครับ ออโต้หมดก็เล่นดีมากนะครับ เล่นดีกว่าใช้มือเมาส์กดนะครับว่าเมาส์กดมันกดยากครับ กดบางเที่ยวกดได้บางเที่ยวกดไม่ได้นะครับ ก็ถือว่าพักผ่อนนะครับ เข้าด่านปุ๊บก็กดออโต้โหมดเลยทันทีนะครับ ก็สบายนะครับต่อไปผมจะเล่นด่าน112นะผมก็ออโต้โหมดแล้วครับ ให้มันแล่อัตโนมัตินะครับชนะแน่นอนนะครับ กเกดเข้ามาช่วยผมนะครับคุณลูกเกดมาช่วยผมเออคุณไอ้ลูกเกดนะครับ ก็มาช่วยผมนะครับ สบายนะแบบนี้ออโต้โหมดนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่า AES ที่กระป๋องครับดียังไงนะครับ ถ้าใครลองใช้ครับก็จะรู้นะครับว่า AES ที่กระป๋องไม่ได้แค่เพิ่มค่าประสบการณ์ที่เราได้นะครับจากการผ่านด่านครับ แต่มันก็เพิ่ม นี่ครับ ดูตรงนี้ครับ ดูตรงนี้ครับ เงินขึ้นครับ เงินขึ้นอีก 50%นะครับ ไม่ใช่แค่ ESP ขึ้น 50%นะครับ เงินก็ขึ้น 50%ครับ ยิ่งวันนี้นะครับขึ้นเป็นวันที่ได้เงินคูณ 2 นะครับ ก็ โอ้โห ขนาดด่านร้อยสี่ครับ ได้ทีละ3,800นะครับ ได้เงินเดือน3,800นะครับเยอะมากนะครับสำหรับทุกคนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนใช้นะครับเอเชียป่องครับ ถ้าช่วงไหนเล่นบ่อยๆนะครับ ก็ตรงนั้นแหละครับ ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเราเตรียมมาเล่นแล้ว ก็จัดการเลยครับอีสีกระป๋อง ครับห้าร้อยเฟรนด์พอยต์คุ้มมากนะครับ ได้ทั้ง เงินได้ทั้ง EXP ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับ หลังจากนี้ครับก็มาลองลองดูเลยครับสำหรับ endless mode นะครับก็เป็น โหมดที่เล่น ไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็ยังไม่รู้ครับว่ามันดียังไงนะครับ ก็เขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งได้คะแนนมากเท่าไหร่นะครับ ก็คุณก็ยิ่งได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวางรางวัลที่เขาว่าคือเขาได้ตอนไหนก็คือเป็นรางวัลประจำสัปดาห์ หรือเปล่าตรงนี้ก็รีเซ็ตเหมือนกันนะครับ วันจันทร์นะครับเวลาเดียวกันนะครับตีสี่นะครับวันจันทร์ตีสี่รีเซ็ตทุกวันนะครับ แล้วก็ใช้ 5 ไม่เกิน5นาทีในการอัปเดตครับแรงกิ้งนะครับโอเคนะครับสำหรับรางวัลนะผมก็แน่รางวัลนะผมก็แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้อย่างไงนะครับ ขาจะให้เป็นเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้ ครับ เช่น ถ้าได้ ถ้าได้ที่หนึ่งในกลุ่มเพื่อนก็อาจจะเป็น 5,000 อะไรเงี้ยครับ แม่ก็เพชร5เม็ดอะไรเงี้ยนะครับ ก็ต่ออาทิตย์นะครับ อะไรเงี้ยนะครับ หรือว่ารางวัลแบบอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าสมมติเช่น บางครั้งถ้าสมมติคะแนนถึง 1 ล้านนะครับ ก็จะได้ของอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจก็ต้องดู ลองดูนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เราก็ต้องจัดขบวนของเราให้ดีนะครับ มีตัวแท้งนะครับ มีตัวแท้งทุกตัวนะครับ จัดขบวนให้เป็น เพื่อที่จะผ่านด่านนะครับ ก็ต้องมีตัวแทงตัวยิงตัวสเปรสตัวสปีดนะครับเอาไว้นะครับสำหรับผมผมก็ไม่ได้จัดนะครับผมก็เอาตัวนี้แหละลุยเลยนะครับ ก็จะพานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ศัตรูมาใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นศัตรูแบบดันหนึ่งก่อนนะครับ พอดันหนึ่งดันแรกๆไอเลแรกๆมันก็จะมาไอเลที่สองไอเลที่สามไอเลที่สี่เรื่อยๆนะครับกองมาเรื่อยๆครับไม่มีออโต้โหมดนะครับในตรงนี้นะครับ ผมก็จะเล่นไม่ใช้ของนะครับเพื่อเล่นเพื่อตายนะครับ ก็เล่นไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ DSP จะได้เท่าไหร่นะครับ ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ ก็ผมก็พอแล้วครับ ก็ขอตายตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะเอา DSP นะครับ ก็พอแล้วนะครับ ก็ดูครับ ก็ไม่กดอะไรแล้วนะครับ คะแนนนะครับ คะแนนที่ขึ้นนะครับ จะขึ้นอยู่กับมี2ปัจจัยนะครับ ก็คือเวลานะครับ ถ้าเรายิ่งเล่นเล่นลองแบทเทิลหมดได้นานใช่ไหมครับ คะแนนก็่งขึ้นครับเทียน้อยเทียเท่านี้ครับเทียหนึ่งสองสามเนี้ยจะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเทียนิดนะครับ แต่คะแนนจะได้มากยังไงนะครับ ก็ขึ้นอยู่ก็คือการที่เราฆ่าหัวหน้าหรือฆ่าศัตรูในในเอเลสโหมดนี่แหละครับ ถ้าเรายิ่งฆ่าศัตรูตัวเก่งขนาดไหนคะแนนก็ยิ่งขึ้นเยอะขนาดนั้นเท่านั้นนะครับ เนี่ยครับเหมือนฆ่าบอสตัวนี้ครับก็ได้สองพันนะครับครับถ้าฆ่าบอสตัวนี้จะได้เท่าไหร่นี่ครับ ก็ได้ประมาณเพียะพันนะครับพันห้านะครับฆ่าตรงนี้นะครับเขาเริ่มเรื่อยๆนะครับ ป8นาทีแล้วเว้ยก็จะตายแล้วนะครับ ก็ตายก่อนนะครับ ก็ไม่งั้นวิดีโอก็จะยาวมากนะครับ แต่ก็เป็นวิดีโอสุดท้ายครับต่ออัปเดตนี้ครับ ถ้ามีอะไรที่ผมเห็นอีกหรือว่าผมต้องการจะแจ้งครับก็จะบอกนะครับ โอเคนะครับ ก็สามหมื่นเจ็ดนะครับสถิติผมทำในชุดนี้ก็ประมาณสามแสนกว่านะครับ ก็ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าเร็วเยอะนะครับเออ ้ากันนะครับก่อนจะตายนะครับเอาไม่เป็นไรครับ ออกนะครับก็้ะผม ผมก็เล่นมาได้ประมาณ ตอนนี้ผมเล่นได้ประมาณ3 0 0แสนคะแนน3 0 0แสนกว่านะครับ ก็ ได้ EST ประมาณพันแปดพันเก้านะก็ถือว่าเยอะมากนะครับ แต่ว่าจะคุ้มไหมกับเอ่อขนนกที่สายลุงขนนกสายลุงนะครับ ก็ต้องคิดเอาเองนะครับ โอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับวิดีโอนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับ ถ้าชอบทั้งใช่ก็ ติดตามช่องวิดีโอวิดีโอ YouTube ผมได้นะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย